วัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่อง นะเบื้องหลังของมายากลเสกกระต่ายหายไปนะครับ 1. เอาหมวกทรงสูงนะครับ และก็เอากระต่ายไว้ในถุงดำแล้วก็แขวนไว้ที่หลังโต๊ะตรงนี้ครับแล้วก็ถือ หลังจากนั้น นักมายากลนะครับเขาก็จะเอาถุงดำนะครับ เอานิ้วโป้งมาหนีบกับถุงดำไว้อยู่หลังหมวก แล้วให้ผู้ชมดูว่าถุงดำไม่มีอะไรครับ แต่ที่จริงเอานิ้วโป้งหนีบไปแบบนี้ครับ หนีบไปกับหมวกครับหลังจากนั้น ผู้ช่วยนะครับ หลังจากนั้น นักพยากรณ์ก็จะพลิกหมวกอย่างรวดเร็วและใส่กระต่ายเข้าไป ผู้ช่วยก็จะเปิดถุงออกมาและนักพยากรณ์ก็รีบรับกลับไป แล้วก็โชว์ให้ ระต่ายออกมาอย่างน่าพิศวง วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ บ๊ายบายกันไหมนะ